เว็บตรงทำยังไงฝากถอนไวเพียง 5 วินาที ขั้นตอนแรกให้ท่านคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปต่อมาให้ท่านกดสมัครตรงนี้ได้เลย เสร็จแล้วให้ท่านกรอกเบอร์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP เสร็จแล้วให้ท่านสร้างรหัสพิน4ตัวเพื่อความปลอดภัยของท่าน ต่อไปให้ท่านกรอกชื่อและเลขบัญชี ข้อมูลต้องตรงกันและเป็นความจริงเท่านั้น เสร็จแล้วให้กดยอมรับแล้วกดถัดไป แค่นี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้แล้ว เรายังมีคาสิโนหลายค่ายที่สามารถให้ท่านเลือกเล่น เช่น Sexy Gaming SA Gaming Dream Gaming และอื่นๆอีกมากมาย และยังมีในส่วนของสล็อตก็มีหลากหลายค่ายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น PG Gaming Slot XO และค่ายอื่นๆอีกมากมาย หากท่านมีข้อสงสัย อยากสอบถามโปรโมชั่น หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อแอดมินของเราได้ 24 ชั่วโมง ที่ไลน์ ID ใต้คอมเมนต์ได้เลย